ครับเราก็เรียนกันมาถึงหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้กันแล้วนะครับ ซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่มีบุคคลอื่นแชร์มาให้เรานะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นบัญชีที่เป็นเจ้าของนะครับแชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับ ให้กับบัญชีอีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีนี้นะครับทีนี้ ไฟล์ ของผู้เป็นเจ้าของนะครับ ไฟล์ก็จะทำงานอยู่ที่ในใดของฉัน ส่วนในส่วนของบัญชีที่มีการแชร์ไว้นะครับ เริ่มต้นเนี้ยไฟล์ข้อมูลจะยังไม่มีนะครับอยู่ในนี้ แต่ว่าไฟล์ข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดมีการแชร์ข้อมูลมาให้เรานะครับ ไฟล์ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บอยู่ที่เมนูตรงนี้นะครับ แชร์กับฉันนะครับ เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้ อันนี้นะครับ ก็เป็นไฟล์ที่มีบุคคลแชร์ให้เรานะครับในวันนี้อันนี้ก็รายละเอียดไฟล์ต่างๆก่อนหน้านะครับ ที่มีคนแชร์ให้เรา ซึ่งเราสามารถที่จะทำการเปิดเข้าไปดูไฟล์ต่างๆในนี้ได้ สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับ นี้ลองไปดูในหน้าจอของเจ้าของนะครับ อ่า ก็จะมีนะครับโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมา แล้วก็บอกว่าโฟลเดอร์นี้ใครเป็นเจ้าของนะครับ ที่ทำงานที่ได้ทำการสร้างเอาไว้นะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับการแชร์ก็เช่นกันนะครับ อันนี้เป็นเจ้าของก็คือตัวเราเอง ส่วนอันนี้ก็เป็น 3 ไฟล์ที่บุคคลอื่นแชร์ม่ให้เรานะครับ ครับทีนี้นะครับข้อมูลที่เราได้รับการแชร์นี้เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในไดร์ของเราได้นะครับ ซึ่งอันนี้จะเอาไปใช้ในกรณีที่เราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องนะครับ ซึ่งมันจะซิงให้เราอัตโนมัติโดยเช่นกันนะครับ วิธีการก็คือให้เราคลิกขวานะครับจากนั้นให้เราเลือกที่เพิ่มในไดร์ของฉัน กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็ทำการจัดระเบียบไฟล์นะครับ เราสามารถที่จะย้ายไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ หรือเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็กดย้ายมาที่นี่ กลับไปที่ไดของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับ เรียบร้อยครับไฟล์ข้อมูลหรือว่าไฟล์คนโฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ที่ไดของเราแล้ว เวลาเราใช้งานโปรแกรมที่ติดตั้งนะครับ ซึ่งเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไป ตัวงานทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำการซิงค์อัตโนมัติลงเครื่องของเรานะครับก็ขึ้นอยู่ที่การตั้งค่านะครับ ว่าจะให้ซิงค์ลงเครื่อง หรือว่าทำงานแบบออนไลน์ ครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของการจัดการข้อมูลจากการแชร์นะครับ สรุปง่ายๆ ก็คือไฟล์ข้อมูลที่ได้รับการแชร์นะครับ ก็จะมาอยู่ที่เมนูแชร์กับฉัน ซึ่งเราสามารถที่จะย้ายกลับไปไว้ในไดร์ของเราได้นะครับ โดยการคลิกขวาแล้วก็โดยการคลิกขวาแล้วก็เพิ่มไปในไดร์ของฉันนะครับซึ่งถ้าเราดำเนินการย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูดังกล่าวก็จะหายไป ก็จะกลายเป็นย้ายไปที่แทนนะครับ ครับในหน่วยนี้นะครับ เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ กันไปแล้วนะครับ หลังจากจบหน่วยนี้แล้วก็ให้ผู้เรียนไปทดลองฝึกในเรื่องของการแชร์ข้อมูลกันดูนะครับ และเจอกันในหน่วยต่อไปนะครับ สวัสดีครับ